เราเข้าสู่หัวข้อถัดมานะคะในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายไทยในห่วงเวลา พศ 2540 ถึงพศ 2559 แต่อย่างที่เราคุยกันในก่อนหน้านี้นะคะว่าด้วยเหตุที่เราก้าวเข้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 แล้วบาง ส่วนก็ยังคงใช้กฎเกณฑ์เดิม แต่ก็มีบางประเด็นที่อาจจะมีการเพิ่มเติม อาจารย์ก็อาจจะสอดแทรกเข้ามาเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงพัฒนาการได้เปรียบเทียบข้อมูลจะได้ไม่ได้เป็นการเรียนซ้ำไปซ้ำมาให้วนไปวนมานะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่ากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล อย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า เราได้รับอิทธิพลจาก กฎเกณฑ์ตามพันธกรณีของแกสข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการ ซึ่งถามว่าข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการเนี่ย มีประเด็นสำคัญก็คือ การจัดให้บริการเหล่านี้เนี่ยมีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม มันแปลว่าอะไร กฎเกณฑ์เหล่านั้นจะต้องหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ ทั้งหมดนี้เขามีหลักการ แล้วเราก็นำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในระบบกฎหมายไทย เราไม่ได้หยิบยกมาทั้ง ตัวบทของเขานะคะตัวเนื้อหาของเขาทั้งหมด เพราะลักษณะกติการะหว่างประเทศพวกนี้เนี่ยจะเป็นการเขียนกลางๆ เป็นหลักการกลางๆ เพราะมันไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะให้รัฐต่างๆ มีข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้กติกาอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดนะคะเพราะนั้นก็จะพูดเรื่องกว้างๆแล้วก็มีการทำข้อศึกษารายงานผลการศึกษาต่างๆ ออกมา เพื่อเป็นต้นแบบเป็นแนวทางนะคะให้กับประเทศที่รัฐต่างๆ ที่ที่เป็นสมาชิกในการที่จะ อาศัยในการเป็นข้อมูลนำทาง ในการมาออกกฎเกณฑ์ภายในของแต่ละประเทศ เช่นคำว่าการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมเนี่ย โดยหลักการนะคะเขาก็จะมีการเขียนในรายละเอียดว่า จะต้องมีการออกกฎเกณฑ์ที่เปิดเผย เพราะนั้นรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล ให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใดก็ตามทุกคนอยู่บนพื้นฐานที่ช่องทางในการได้รับข้อมูลช่องทางเดียวกัน แล้วกฎเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งก็เป็นหลักการพื้นฐานของแกสหากท่านสนใจท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งในส่วนของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องกลุ่มของการค้าที่เป็นเขาเรียกว่าสินค้า คือตัว products เพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในระยะแรกที่เราทำการตกลงในเรื่องของการค้าเสรีเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่เรื่องของการค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเกษตรกรรมนะคะ ซึ่งพื้นฐานจริงๆ มันเริ่มจากในส่วนของ GATT GATT ต้องเขียนตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะอย่าลืม เพราะนั้น GATT นะเป็นข้อตกลงว่าด้วยพิกัดศุลกากรแล้วก็อุปสรรคทางการค้า ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ รวมถึงตัวอย่างเช่นนะคะ ของเราฝั่งประเทศไทยก็จะเป็นการค้าเรื่องพวกข้าว เราส่งออกข้าวอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็จะมีกติกาว่าถ้าถ้าเราจะทำการตกลงขายข้าวให้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ด้วยการกำหนดราคาก x ์บาทประเทศนั้นก็ให้โคต้าในการเราส่งข้าวไป เท่านั้นเท่านี้ล้านตัน เราจะทำอยู่แค่คู่ค้ากันแค่นี้ไม่ได้ เพราะตามหลักการตลาดการค้าเสรีเนี่ยเขาบอกว่าโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เราเคยได้ยินคำว่า globalization โลกเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้น เนี่ยกติกาก็ต้องเป็นชุดเดียวกัน ถ้าเราให้โคต้ากับประเทศจีนเราก็ต้องให้โคต้ากับประเทศอเมริกา เหมือนอย่างล่าสุดนะคะที่เราก็มีประเด็นในเรื่องของที่เราเริ่มถูกตัดโคต้าการนำข้าวประธานโทษนะคะส่งออกข้าว ถ้าไม่เราถูกตัดโดยหลักการนะคะจะต้องไม่เลิกปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกต้องใช้กติกาชุดเดียวกัน แต่ภายใต้การตกลงตรงนั้น โลกใบนี้มีประกอบไปด้วยเขาแบ่งกันมีกลุ่มประเทศที่รวย หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แล้วกลุ่มประเทศอย่างเราที่เป็นกำลังพัฒนาประเทศไทยนะคะแม้ว่าใน 20ปีข้างหน้า แผนยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายว่าเราจะยกระดับไปสู่ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วอันนี้เนี่ยกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่า list developed countries กลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งบางครั้งเราก็ใช้คำว่าด้อยพัฒนาเนี่ยนะคะกลุ่มที่เป็น ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เขายังไม่พร้อมเข้าสู่โลกของการแข่งขันอย่างเต็มที่ เพราะนั้น การออกแบบเรื่องการค้าเสรีเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราจะให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มที่เป็น list developed countries นะคะเพราะนั้นอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็อาจจะมีหลักกฎหมายเข้ามาสนับสนุน หลักนั้นก็คือหลัก MFN ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามหลักเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศขออนุญาตไม่อธิบายละเอียดเพราะนั้นท่านสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเพราะนั้น หลัก MFN หรือ Most Favored Nations เป็นหลักที่เรียกว่าหลักชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่ง อนุเคราะห์อย่างยิ่งเพราะอะไร เพราะเขายังไม่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาด เขายังมีข้อจำกัดอยู่หลาย ๆ ประการ แต่ว่าเพื่อเอื้อให้เขาได้เข้ามาสู่ร่วมกันกับตลาดการค้าเสรีของโลกใบใหม่นี้ เพราะนั้นก็ต้องกลุยทางให้เขาเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะนั้นก็อาจจะมีเช่นนะคะไทยกับลาว เป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกัน เราอาจจะมีการให้โคต้าเป็นพิเศษ การกำหนดภาษีนำเข้าส่งออกเราก็อาจจะมีการลดลงให้เป็นกรณีพิเศษได้ ลักษณะแบบนี้ก็จะมีกลุ่มประเทศที่อยู่เข้าขายในส่วนนี้ก็ไม่มากนะคะ โดยเป้าหมายก็ในการพัฒนาตลาดการค้าเสรีก็มีเป้าหมายว่ารัฐทุกรัฐจะเริ่มยกระดับไปสู่ความมั่งคั่ง แล้วก็จะมีความลืมล้ำ หรือช่องว่างน้อยลง เพราะนั้นก็เป้าหมายสุดท้ายจริงๆที่เราเขาวางกันไว้นะคะก็คือเชื่อว่ารัฐกลุ่มที่เป็น พัฒนาน้อยที่สุดก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ อย่างกลุ่มกำลังพัฒนาก็จะยกระดับเป็นพัฒนาแล้ว เหมือนอย่างเช่น ประเทศไทยที่มีเป้าหมายอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในหลักภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมก็ต้องออกกติกาที่เป็นชุดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านไปอ่านหนังสืออ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมหรือหนังสือที่อาจารย์แนะนำไปนะคะทีนี้โดยหลักการแล้วถ้าอยู่ภายใต้การแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมแล้วเนี่ย ถามว่าท้ายที่สุดอาจจะยังมีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นหากรัฐ โดยองค์กรกำกับดูแลไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการห้ามทับอย่างถูกต้อง เพราะนั้นกฎเกณฑ์กติกาก็ต้องมีเข้ามาสนับสนุน ส่วนหนึ่งก็คือการที่จะมากำกับไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้านะคะในเชิงของโครงสร้างตลาด หรือในเชิงของพฤติกรรมนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการเอกชนทุกรายต่างก็มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นผู้ที่กวาดผู้บริโภคหรืออุปสงค์ นะคะให้ได้มากที่สุด เพราะนั้นวิธีการให้ได้มาซึ่งฐานของลูกค้าที่กว้างขึ้นผู้บริโภคในกิจการของตนเองมากขึ้น ก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไปทำให้ผู้ประกอบการรายอื่น มีความลำบากมากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเรียกว่าเป็นในเชิงพฤติกรรมนะคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องหลักของการเชื่อมต่อ หลักของการเชื่อมต่อเนี่ยความหมายก็คือว่า เช่น ยกตัวอย่างนะคะ อาจารย์ใช้ค่ายหนึ่ง ใช้โทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถืออีกค่ายหนึ่งโดยหลักการแล้วนะคะสถานีส่งก็เป็นคนละสถานี เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์ส่งออกไปจากโทรศัพท์ของอาจารย์นะคะสมมติว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถืออาจารย์ยกหูโทรศัพท์มือถือ จะต้องวิ่งไปที่ตัวสถานีของเครือข่ายเจ้าของเครือข่ายของโทรศัพท์ สัญญาณโทรศัพท์ของอาจารย์ อันนี้จะวิ่งไปที่สถานีของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ของ ผู้รับได้ยังไงก็ต้องมีการเชื่อมต่อนะคะก็เหมือนสายสองสายที่ต้องเอามาเชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเชื่อมต่อก็เพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนอย่างผู้บริโภคอย่างอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะบริโภคอย่างไรก็ได้ความหมายก็คือมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการของสัญญาณสถานีนี้ก็ได้ เลือกบริโภคของสัญญาณสถานีนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้นั้นเวลาการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเขาก็จะมี การคิดค่าบริการการเชื่อมต่อ ซึ่งเราจะไม่ค่อยรู้หรอกค่ะเพราะเราจะถูกเก็บโดยที่เป็นเรียกว่าเป็นทั้งทั้เป็นเป็นสำเร็จรูปละว่ารายเดือนเราต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อนนาทีเขาคิดเรากี่บาท แต่ภายใต้ต่อหนึ่งนาทีที่เขาคิดเรา x บาทเนี่ยมีการคิดต้นทุนของสถานีเขามีการคิดต้นทุนของการเชื่อมต่อสัญญาณ ระหว่างแต่ละรายของสถานีส่งสัญญาณของแต่ละเครือข่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ย ก็เป็นกติกาเป็นกฎเกณฑ์ที่ควรจะมี นอกจากนั้นภายใต้หลักการของการที่บริการกิจการโทรคมนาคม เป็นบริการสาธารณะอย่าลืมนะคะกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการสาธารณะ บริการสาธารณะที่รัฐต้องจัดทำให้มีนะคะ